ยังไง บ้างคะหลังจากที่เราเรียนรู้ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการวัยรุ่นมารอบด้าน แล้วทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้ ปรับได้หรือปรับไม่ได้ เราพบว่าแม้จะมีหลายปัจจัยที่ปรับไม่ได้ แต่เราก็พบว่ามีอีกหลายปัจจัยที่เราสามารถปรับได้และความโชคดีของสิ่งเหล่านี้คือเมื่อเรารู้และเข้าใจ เราพบว่าปัจจัยที่เราปรับเปลี่ยนได้นั่นคือคนงั้นเนี่ย คนหมายถึงว่าตัววัยรุ่นและตัวผู้เกี่ยวข้อง พ่อแม่ผู้ปกครองครูและเพื่อน ถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ เด็กเหล่านี้ก็จะปลอดภัยสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขมากขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกปัจจัยแบบไหน ให้เด็กได้เติบโตต่อไปอย่างสวยงาม อยู่ที่คุณค่ะว่าต้องเลือกมันแบบไหน สัปดาห์ถัดไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องว่าถ้าเด็กจะปลอดภัยได้อย่างจริงจัง ต้นทุนชีวิตที่คุณจะต้องเลือกเป็นเลือกมีชีวิตอยู่กับวัยรุ่น และแหล่งช่วยเหลือที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างไรเจอกันในสัปดาห์สุดท้าย หรือในชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนเรื่องนี้นะคะ แล้วเจอกันค่ะ